เอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้แอปพลิเคชันของทาง Google แอปพลิเคชันเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวก่อนนะครับตัวที่เราจะมาเรียนรู้เนี่ยเราจะเรียกว่า Google Calendar นะครับหลักๆ เลยก็คือ Google ปฏิทิน ซึ่งปฏิทินดียังไงนะครับก็คือเอาไว้ทำให้เราสามารถวางได้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีลูกค้ามาเท่าไหร่ อะไรยังไงนะครับ อีกกี่วันจะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นการช่วยทำให้เราวางแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปัจจุบันได้อย่างดีขึ้นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ันนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชัน Google Calendar อย่างไรนะครับ อย่างแรกเลยนะครับ ให้ทุกคนโหลด Google Calendar มาก่อนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีแล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับล็อกอินเข้าโดยการใช้ Gmail นะครับนะครับหน้าตาปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับในแอปพลิเคชันนะครับ คราวนี้นะครับในตัว Google Calendar ของเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บ อย่างแรก ๆ เลย บางคนอาจจะเห็นเป็นแบบ1วันมีอะไรนะครับ หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ คราวนี้เรามาเคลียร์ให้หน้าตาเราเหมือนกันก่อนนะครับ โดยการกดที่มุมนะครับซ้ายบนนะครับ ให้เราเลือกเป็นแบบรายเดือนนะครับ เป็นแบบมันนะครับผม ปึ๊บ ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีตารางนะครับ เดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับ หลักๆ แล้วนะครับในเดือนนี้เขาจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าวันสำคัญของประเทศนี้นะครับ สมมุติตอนวันคราวนี้ที่เราอัดกันเนี่ย เราอยู่ในเดือนสิงหานะครับ ก็จะมีวันสำคัญนะครับ คือ วันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับ เขาก็จะขึ้นมาบอกว่า 12เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติ แล้ววันที่ 13เป็นวันเฉยนะเห็นไหมครับ เราไม่เห็นต้องไปนั่งดูปฏิทินของจริงเลยนะครับเพียงแค่ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าวันหยุดมีอะไรบ้าง แล้วหยุดถึงวันไหนบ้างนะครับ คราวนี้หลังจากที่ได้ตัวนี้แล้วอ่ะเราจะมาทำอย่างไรกับมันได้บ้าง อย่างแรกเลยนะครับ สิ่งที่เราจะใช้สร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันจะอยู่ที่มุมขวาล่างของ Android นะครับ ก็คือเครื่องหมายบวก กดบวกขึ้นมานะครับ ปุ๊บเขาจะมีให้เราเลือกนะครับ Event Reminder Go หรือ Out of Office นะครับ หลักๆแล้วที่เราจะใช้สร้างเนี่ยเราจะใช้ 2 ตัวนะครับ คือ Reminder นะครับ หรือสร้าง Event 2 ตัวนี้นะครับลองกดดูที่ Event กันก่อนนะครับปุ๊บ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ให้เราใส่เข้าไปเลยครับ ชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับอีเวนต์วันนี้เช่นมีลูกค้ามานะครับ ลูกค้าเข้าพักนะครับ อ่าลูกค้าเข้าพักเสร็จปุ๊บ สิ่งที่จะตามต่อมานะครับ อีเมลที่ใช้อีเมลในการแจ้งเตือนนะครับอีเมลเราหรือเปล่าครับโอเค ถ้าถูกต้องก็ตามนั้นนะครับ ต่อมาเห็นไหมครับ all day all day หมายความว่าทั้งวันหรือเปล่าครับอีเวนต์นี้ถ้าไม่ใช่ทั้งวันเราสามารถกำหนดเวลาได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ วันนี้นะครับ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจากวันไหนถึงวันไหนครับ สมมติถ้าเกิดขึ้นแค่วันเดียวก็ตั้งไปนะครับ เกิดแค่วันที่ 5 กับวันที่ 5 เท่านั้นนะครับ ตามด้วยเวลาที่เกิดนะครับ อ่า เลือกได้เลยครับ ปึ๊บ เวลากี่โมงนะครับ ตามด้วยนาทีนะครับ อ่าใช้เวลา 1 ชั่วโมงนะของผม 10โมง50ถึง 11โมง50นะครับ พักทานเที่ยงกันพอดีนะครับ รับลูกค้านะครับ at location นะครับ location ที่จะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับ เราสามารถตั้งค่าได้เลย เช่น เกิดที่โรงแรมเราเลยนะครับ เราก็ไปเสิร์ชชื่อโรงแรมเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับนะครับของผม รอยิ่งใหญ่เลยนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับ อันต่อมานะครับรูปกระดิ่งนะครับรูปกระดิ่งเนี่ยหมายถึงการแจ้งเตือนของเรานะครับให้แจ้งเตือนของเราเนี่ยก่อนเวลากี่นาทีการเราลืมนั่นเองครับเช่นกดไปที่ n อ v i เ a t i o n นะครับเตือนก่อน1วันนะครับ the day before นะครับเตือนก่อน 1 วันนะครับตามด้วยให้เป็น notification ไหมหรือส่งเป็นอีเมลมาแจ้งเตือนเรานะครับให้เราติ๊กเป็น notification ก็ได้นะครับจะได้แจ้งเตือนกับเครื่องเราไปเลยนะครับ1วันนะครับ1วัน before นะครับตั้งมาเสร็จปุ๊บ อันต่อมานะครับคือการ invite invite people นี้ใช้กับทำอะไรนะครับ invite people นี้ใช้กับทำที่เรามีทีมงานอยู่หรือพนักงานต้อนรับหรืออะไรอย่างนี้นะครับเช่น สมมุติถ้าเราไม่อยู่วันนั้นนะครับแล้วเราต้องการให้อีกคนหนึ่งมารับของเราแทนนะครับ เราก็เพียงแค่แอดอีเมลของคนผู้นั้นไว้นะครับแล้วเขาก็จะมีการแจ้งเตือนอันเดียวกับเรานั่นเองครับอ่าปึ๊บแอดปึ๊บนะครับก็จะมีชื่อขึ้นมาว่ามีผู้ที่ร่วมการถูกแจ้งเตือนกับเราในวันนี้ นะครับกับอีเวนต์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับ default color นะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้สีอะไรนะครับสีแดงสีชมพูอะไร เพื่อทำให้เป็นการไม่สับสน เช่น เราอาจจะแยกได้ว่า สีฟ้าเนี่ยสำหรับลูกค้าชาวต่างประเทศนะครับสีแดงนี่อาจจะเป็นลูกค้าชาวไทยอะไรแบบนี้เป็นต้น เสร็จแล้วนะครับข้างล่างก็จะมี add note เราอาจจะเขียนแค่นี้ไม่เข้าใจอาจจะแอดโน้ตเพิ่มว่าเออวันนี้มีทำอะไรเพิ่มเติมบ้างต้องทำนู่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างนะครับ ส่วนอันสุดท้ายคือแอดแท็กเมนต์นะครับเราอาจจะใส่พวกข้อมูลอะไรเข้าไปด้วย เช่น ลูกค้าต้องมีบัตรจองนี้ เท่านั้นถึงจะมาติดต่อกับเราได้เราอาจจะเซฟรูปแบบใบจองของลูกค้าไว้นะครับว่าเอามาเทียบกันว่ามันตรงไหมนะครับ เสร็จแล้วนะครับกดเซฟได้เลยครับอ่าพอกดเซฟแล้วปุ๊บกลับมาดูที่ปฏิทินของเรานะครับ ก็จะขึ้นมาเลยครับ วันที่5นะครับ เวลา 11โมงนะครับ ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่า มีลูกค้าเข้าพักนะครับผมอ่านะครับ ตัวที่เราจะทำต่อมานะครับ ที่รู้จัก เมื่อกี้เป็นอีเวนต์นะครับ คราวนี้เราจะมาใช้กับตัวที่ชื่อว่ารีมายเนอร์มากนะครับ กดเครื่องหมายบวกขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับ กดเครื่องหมายบวกขึ้นมา นะครับรีมายเนอร์นะครับ ตัวขึ้นมาที่เป็นรูปนิ้วนะครับผม กดเข้าไปนะครับ เขาจะให้เราแจ้งว่า ให้เราเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ เช่นมีการโทรมาเราต้องโทรไปหาคนนี้กลับนะครับคอนเฟิร์มลูกค้านะครับลูกค้าจะเช็คอินวันไหนนะครับต้องไปดินเนอร์กับใครนะครับเขาจะมีตัวไอคอนคร่าวๆ มาให้เรากดเลือกใช้นะครับ เช่นเราต้องไปคอหาลูกค้านะครับถ้าเราเมมเบอร์ลูกค้าไว้แล้วก็จะขึ้นไว้อีกนะครับว่าเราต้องโทรหาใครนะครับ เราสามารถกำหนดได้นะครับเช่นโทรหาที่บ้านนะครับกดปุ๊บเซฟแค่นี้เองนะครับเราก็ตั้งค่าว่าจะให้เขาเตือนตอนไหน ถ้าเลิกได้แล้วเรียบร้อยนะครับ กดเซฟปุ๊บก็จะขึ้นมาว่าวันนี้คุณต้องโทรหาคนนี้นะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับแอปพลิเคชัน Google Calendar นะครับจะทำให้เราง่ายต่อการกำหนดตารางวันในการกำหนดชีวิตประจำวันของเรามากเลยเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะครับซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่น โดยที่เราไม่หลงลืมว่าพรุ่งนี้ต้องมีใครมาวันนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับโอเค แอปพลิเคชันตัวต่อมานะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นคือ Google Translate นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับหรือมีลูกค้าชาวต่างชาติมาเยอะนั่นเองนะครับหลักๆ แล้วเดี๋ยวนี้ ี้ถ้าพูดถึงก็คืออาจจะมีทัวร์จีนมาลงกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วอาจจะพูดภาษาจีนไม่ได้นะครับ แล้วคนจีนก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ ดังนั้น Google Translate เนี่ย จะเป็นตัวช่วยของเราที่ดี ในระดับที่ว่า เราสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าใจกับเขาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับ จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันครับ อย่างแรกนะครับ โดยส่วนมากแล้วโดยทุกเครื่องเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไร ทุกเครื่องจะมี Google Translate มาอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับก็เข้าไปได้ที่ Play Store นะครับหรือ App Store ไปโหลด Google Translate มันได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับไม่มีอะไรครับ โหลดเสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันมันขึ้นมานะครับ ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขาจะให้อนุญาตอะไรก็อนุญาตเข้าไปนะครับอนุญาตต่อไปให้หมดนะครับ คราวนี้สิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับคือการกำหนดภาษานั่นเองนะครับเห็นแถบเครื่องมือไหมครับมองดูดีนะครับ ด้านซ้ายบนนะครับจะมีภาษาอังกฤษชื่อว่า English อยู่นะครับและตามด้วยอีกฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยจะคือภาษาไทย ความหมายของมันก็คือ เราพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากพิมพ์ภาษาไทยแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้ไอคอนตรงกลางนะครับที่เป็นลูกศรซ้ายขวาเนี่ยครับกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นการสลับฝั่งกันนะครับ เราสามารถพิมพ์ไทยได้นะครับ เช่น สวัสดีนะครับ สวัสดีเสร็จปุ๊บเขาจะแปลข้างล่างให้อัตโนมัติเลยนะครับว่า hello hi farewell hello อะไรอย่างนี้นะครับ เราอาจจะอายไม่กล้ายื่นมือถืออะไรให้เขาดูนะครับ เราอาจจะใช้มือถือของเราเนี่ยพูดกับเขาเลยก็ได้นะครับ โดยการกดปุ่มรูปลำโพงนะครับ hello เขาจะมีเสียงออกมาได้ทันทีออกเสียงถูกต้องด้วยนะครับอ่าอาจจะพูดเป็นประโยคก็ได้นะครับ สวัสดีนะครับ ยินดีต้อนรับอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับ ยินดีต้อนรับนะครับ สวัสดี ยินดีต้อนรับอ่าฮะ แต่ถ้าเราพูดกับภาษาอังกฤษ ปุ๊บ hello welcome มันอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับ ซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดนิดหน่อย สำหรับการที่แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ ซึ่ง Google ยังทำได้ไม่ดี ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นฝรั่ง เขาคงไม่คิดอะไรมาก นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไร ขอแค่แปลความหมายและสื่อสารกันได้เข้าใจก็พอนะครับคราวนี้ถ้าเป็นลูกค้าชาวจีน เปลี่ยนข้างบนให้เป็น Chinese นะครับคราวนี้เราจะพิมพ์คำว่าอะไร เช่นต้องการสวัสดีกับคนจีนนะครับเราก็แค่พิมพ์ว่าสวัสดีนะครับหรือยินดีต้อนรับใช้คำเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บ เราก็แค่กด รูปลำโพงเขาอยหิงเห็นไหมครับ Google ก็พูดภาษาจีนได้นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับ เราจะขายของอะไรหรืออะไรยังไง แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเราลงไปเลย แล้วก็ให้ Google Translate ในการช่วยแปลนั่นเองครับ เห็นไหมครับ ง่ายนิดเดียวนะครับ กับการใช้ Google Application ซึ่งทำให้ชีวิตประจำวันของเรา แม้กระทั่งธุรกิจของเรา เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนั่นเองครับ